ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่มีให้บริการอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีอยู่อย่างมากมาย แต่การจะเลือกเครื่องมือหรือโปรแกรมใด ๆ เพื่อใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนควรที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบถึง ประโยชน์และวิธีการนำไปใช้ รวมถึงคุณลักษณะของเครื่องมือนั้น ๆ ว่าจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้หรือไม่นะคะ เครื่องมือหรือโปรแกรมเพื่อการนำเสนอที่ผู้สอนนิยมนำมาใช้ร่วมกับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เพื่อการนำเสนอเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยบางครั้งสื่อนำเสนอก็จะทำหน้าที่แทนผู้สอนได้ด้วยในบางกรณี เครื่องมือสร้างสื่อนำเสนอในปัจจุบันมีให้บริการอยู่มากมาย แต่ในวันนี้จะขอแนะนำสื่อเพื่อการนำเสนอใน 2 รูปแบบก็คือ v o กิและ Google s i t e ค่ะ ไปทำความรู้จักกับสื่อ 2 รูปแบบนี้กันเลยนะคะทำความรู้จักกับโวกิกันก่อนนะคะโวกิคือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างตัวการ์ตูน หรืออวตารในรูปแบบของคุณเอง หรือพูดง่ายๆก็คือ ตัวการ์ตูนที่แทนตัวคุณนั่นเองค่ะ โดยโวกิที่สร้างขึ้น จะสามารถปรับแต่งรูปร่างหน้าตา รวมไปถึงความสามารถในการออกเสียงที่เหมือนกับเจ้าของภาษา โดยวิธีการพิมพ์ หรือ text to speech หรือสามารถที่จะบันทึกเสียงของคุณลงไปได้ ซึ่งการนำโมกิมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีความคิดสร้างสารรค์ที่สำคัญ คือ ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้เพื่อฝึกทักษะการฟังของผู้เรียนได้อีกด้วย ดังนั้นก่อนการใช้งานโวกิผู้สอนควรที่จะออกแบบการสอนไว้ก่อน เพื่อที่จะทำให้โวกิเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน สิ่งนี้จะทำให้เมื่อใช้งานแล้ว ก็จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนตั้งไว้อีกด้วย สื่อการเรียนรู้ตัวต่อมาก็คือ Google Sites ค่ะ Google Sites คือเว็บไซต์ของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี ซึ่งเราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย โดยผู้ใช้สามารถปรับแต่งลักษณะของเว็บไซต์ได้ตามความต้องการ สามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียวกันได้ เช่นวิดีโอ ปฏิทิน การนำเสนอเอกสาร หรือสิ่งที่แนบ และข้อความ รวมไปถึงความสามารถในการกำหนดความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ด้วย ด้วยความง่ายของการสร้างเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการสร้างเว็บไซต์ ก็สามารถมีหน้าเว็บไซต์ใส่เนื้อหาได้ง่าย ๆ จึงเป็นเครื่องมือนำเสนอ ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนสามารถที่จะใช้ Google Sites ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน รวมถึงการใช้เป็นสื่อการสอนโดยเฉพาะ การใช้เป็นสื่อเสริม โดยผู้สอนสามารถที่จะบรรจุเนื้อหา กิจกรรม แหล่งข้อมูลสำคัญ หรือลิงก์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เข้ามาใช้งาน เพื่อเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมได้อีกด้วย ทั้งสองเครื่องมือที่นำเสนอไป นับว่ามีประโยชน์ในการนำไปจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากเลยนะคะ ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะใช้งานทั้งโวกิและ Google Sites กันแล้วใช่ไหมคะ อย่ารอช้าค่ะ ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานตามลิงก์ด้านล่างนี้เลย และไปสนุกกับการใช้งานได้เลยค่ะ